วัสดีค่ะ ในบทเรียนนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการปรับแต่งพื้นหลังของเอกสารค่ะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการสีขาวของพื้นหลัง Microsoft Word 2013 สามารถใส่ลูกเล่นของสีลงไปได้นะคะ ด้วยการใส่ watermark page color หรือว่า page border ลงไปในเอกสารค่ะ ซึ่งสามารถทำง่ายมากค่ะ เพื่อเอกสารของเรานะคะให้ดูเด่นขึ้นมาอีกด้วยค่ะ การปรับแต่งเอกสารด้วยลายน้ำหรือว่า watermark นะคะ การใส่ watermark หรือลายน้ำคือการใส่ฉากหลังบนหน้าเอกสารโดยใช้ข้อความ หรือรูปภาพมาวาง โดยให้แสดงแบบจางๆเป็นลายน้ำเช่นการใส่ตรายี่ห้อ หรือโลโก้ของบริษัท เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ หรือการใส่ข้อความแสดงว่าเอกสารนี้ห้ามคัดลอก หรือเป็นเอกสารต้นฉบับ ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ เราใช้คำสั่งที่แท็บดีไซน์ค่ะในกลุ่มของ Page Background นะคะเลือกคำสั่ง Watermark ค่ะหลังจากนั้นคลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการนะคะหรือว่าเราจะปรับแต่งเอกสารด้วยลายน้ำแบบรูปภาพนะคะหรือว่า Picture Watermark นะคะการกำหนดรูปแบบของ Watermark นอกจากผู้ใช้จะเลือกแม่แบบ สำเร็จรูปแล้วนะคะ ยังเลือกจากรูปภาพได้นะคะ โดยสามารถทำได้ดังนี้ค่ะคลิกที่ Custom Watermark นะคะ หลังจากนั้นเลือก Picture Watermark ทำการเลือกรูปภาพโดยคลิกที่ Select Picture ทำการเลือกรูปภาพโดยคลิกที่ปุ่ม Browse นะคะเพื่อทำการเลือกรูปภาพ เลือกรูปภาพเสร็จแล้วนะคะ คลิก Insert ค่ะทำการกำหนดสเกลให้กับรูปภาพนะคะอย่างเช่น 150%นะคะหลังจากนั้นคลิก Apply นะคะแล้วก็คลิกปุ่ม Close นะคะ เราจะได้ตัวลายน้ำที่เป็นรูปภาพนะคะ การปรับแต่งเอกสารด้วยลายน้ำแบบข้อความนะคะหรือว่า text watermark นะคะ เป็นคำสั่งสำหรับการกำหนดข้อความตัวอักษร เป็นลายน้ำพื้นหลัง ให้กับเอกสารนะคะซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ เราใช้คำสั่งที่แท็บดีไซน์เหมือนเดิมนะคะ เลือกคำสั่ง watermark จากนั้นเลือก Custom Watermark นะคะแล้วเราทำการเลือก Text Watermark นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราทำการเลือกภาษานะคะในช่อง Language นะคะในช่อง Text ให้เราพิมพ์ตัว Watermark ที่เราต้องการใส่ลงไปเป็นลายน้ำนะคะทำการเลือกฟอนต์นะคะไซส์แล้วก็สีนะคะแล้วก็ลักษณะการจัดวางนะคะเสร็จแล้วนะคะ คลิกปุ่ม apply นะคะ แล้วก็ปุ่ม close ค่ะ เราจะได้ watermark ที่เป็นตัวอักษรนะคะ บริเวณพื้นหลัง ของเอกสารของเรานะคะ ต่อไปนะคะ เป็นการเปลี่ยนสี พื้นหลังของเอกสารนะคะหรือว่า page color นะคะ พื้นหลังของเอกสารตามปกติแล้ว ค่าเริ่มต้นจะเป็นสีขาว แต่ถ้าผู้ใช้นะคะ ต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลัง เพื่อใช้ในการสร้างเอกสารสำหรับการแสดงผลแบบเว็บเพจหรือต้องการตกแต่งให้มีสีสันสวยงามนะคะ ผู้ใช้ก็สามารถกำหนดสีพื้นหลังให้เป็นสีต่างๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้นะคะ ซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ ใช้คำสั่งที่แท็บดีไซน์นะคะในกลุ่มของเพจ Background นะคะ เลือกคำสั่ง Page Color ค่ะ หลังจากนั้นนะคะ จะมีสีนะคะ ให้เราเลือกนะคะ ว่าเราจะใช้สีอะไรนะคะ ทำการกำหนดสีที่เราต้องการนะคะ หรือว่าเราจะเลือกสีเพิ่มเติมได้โดยกำหนดที่ More Color ค่ะ ทำการเลือกนะคะ หรือว่าเราจะใช้เป็นแบบฟิล์มเอฟเฟกนะคะ จะเลือกได้หลายรูปแบบนะคะตั้งแต่แบบเกรเดียนนะคะแบบเท็กเจอร์แพทเทิร์นนะคะหรือว่าเป็นรูปภาพก็ได้นะคะทำการเลือกสีนะคะ ต่อไปนะคะเป็นการปรับแต่งเอกสารด้วยการใส่เส้นขอบหน้ากระดาษนะคะหรือว่า page border นะคะการใส่เพ e border หรือเส้นขอบหน้ากระดาษนะคะสามารถใช้ได้ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการทำเอกสารให้น่าสนใจมากขึ้น การเน้นขอบกระดาษอาจจะใช้ในการทำปกหนังสือเอกสารหรือป้ายประกาศใดๆนะคะซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะใช้คำสั่งที่แท็บดีไซน์นะคะในกลุ่มคำสั่งเพ e background นะคะเลือก Page Border นะคะหลังจากนั้นทำการตั้งค่านะคะของเส้นขอบนะคะโดยการกำหนดที่ Setting นะคะทำการเลือกสไตล์ของลักษณะเส้น ทำการเลือกสีนะคะ เลือกขนาดของเส้นนะคะ แล้วก็ทำการเลือกว่าเราต้องการ สร้างขอบกระดาษเป็นลักษณะแบบไหนนะคะ ก็คือ Word Document ก็คือทั้งเอกสารนะคะ Section ก็คือบางส่วนนะคะ เสร็จแล้วคลิกโอเคค่ะ ก็ได้เส้นขอบให้กับหน้ากระดาษของเรานะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะ หากผู้เรียนอยากทบทวนนะคะก็สามารถอ่านทบทวนเพิ่มเติมได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารค่ะ และพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะ สวัสดีค่ะ